มันมีหกตัวเหรออ๋อฮะไอปุ่มแบบเนี้ยไกลไกลไกลน้ำตกไม่ใช่น้ำพุ น้ำพุมันคือเรือก่าจากปลาใช่ไหมอืมโอเค đòn nào nữa Música เดินเข้าไปดูสิเดินเข้าไปดูถูปลาเหรอ อ่าเอาปูดูดีหันมันไม่ใบเข้ามาหาปูละมันมันก็ไอ้ปูมาใช่มันกินปลาเหรอ มันกินอาหารของมันดิลูก มันให้จับไหมล่ะ